วัสดีครับ ผมอาจารย์ รัฐพลประดับเวช ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธสวัสดีครับ พบกันอีกครั้งในบทที่ 2 หลายคนคงรู้จักโปรแกรมประมวลผลคำ หรือโปรแกรมจัดการเอกสาร เชื่อได้ว่าทุกคนคงต้องเคยได้ใช้งาน ในการทำงานเป็นอย่างแน่นอนแต่จะดีแค่ไหนครับถ้า เราสามารถพิมพ์งานในกลุ่ม หรือแก้ไขงานเอกสารต่างๆ ได้พร้อมกันหลายๆคน ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็เกิดขึ้นจริงแล้ว เพราะทาง Google ได้พัฒนาแอปพลิเคชันที่ให้ผู้ใช้สามารถใช้งานเอกสารร่วมกันได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น และในวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับแอปพลิเคชันตัวนี้กัน ครับสำหรับโปรแกรมประมวลผลคำเป็นโปรแกรมที่ช่วยในการสร้างเอกสารประเภทต่างๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว อาทิเช่น การเขียนจดหมาย การร่างบันทึกข้อความใบปะหน้า แบบฟอร์มต่างๆ โดยเก็บในลักษณะของสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษ ผู้ใช้สามารถเพิ่มเติม หรือแก้ไขข้อมูลจัดเก็บได้ โดยที่ไม่ต้องพิมพ์ใหม่ทั้งหมด ปัจจุบันโปรแกรมประเภทนี้ที่เป็นที่นิยมใช้งานมาก ก็คือโปรแกรม Microsoft Word ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท Microsoft ซึ่งบริษัท Google เอง ก็ได้หยิบโปรแกรมประมวลผลคำนี้ มาพัฒนาเป็นแอปพลิเคชัน ที่ทำงานผ่าน Cloud Technology ซึ่งเรียกแอปพลิเคชันนี้ว่า Google Document หรือเรียกสั้นๆว่า Google Doc มีระบบการทำงานเสมือนโปรแกรม Microsoft Word แต่จะทำงานบนเว็บไซต์ ทันทีที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต การใช้งานนั้นไม่ต้องเสียเวลาติดตั้งโปรแกรมในเครื่อง หรือเสียเงินค่าลิขสิทธิ์ก่อนการใช้งานแต่อย่างใด เพียงแค่สมัครเข้าไปยัง Google Doc ผู้ใช้ก็สามารถสร้าง แก้ไข หรือเปิดอ่านเอกสารได้ โดยตัวเอกสารนั้นจะถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของ Google และที่สำคัญ ผู้ใช้สามารถแชร์เอกสารให้กับเพื่อนเพื่อแก้ไขข้อมูลไปพร้อมๆกัน โดยผู้ใช้ทุกคนสามารถมองเห็นว่าผู้ใช้คนอื่นกำลังพิมพ์อะไรอยู่ในขณะนั้นด้วย ในคลิปถัดไปเราจะลองไปใช้งาน Google Doc s กันครับ มาดูกันว่า Google Doc s สามารถทำอะไรได้บ้าง และมีฟังก์ชันอะไรที่พิเศษกว่า Microsoft Word ครับ